you. กียรติและศักดิ์ศรีของนักทำออดิโอตอนเสียงประกอบ เกี่ยวกับเสียงประกอบนักทำออดิโอควรรู้ว่า เสียงประกอบมีความสำคัญอย่างมากมายกับงานเสียงประกอบมัลติมีเดีย เพราะเสียงประกอบทำให้ผู้รับสื่อรู้ว่า สื่อนั้นเกี่ยวกับคนไหน สิ่งของสิ่งไหน สถานที่ที่ไหน เสียงประกอบทำให้ผู้รับสื่อรู้ถึง 5W 1H ได้แก่ who what when where why how who คือใคร what คืออะไร when คือเมื่อไร where คือที่ไหน why คือทำไม และ how คืออย่างไร ดังตัวอย่างนิทานเรื่อง ความฝันของก้า นิทานเรื่องความฝันของก้านี้ มีข้อดีข้อคิดน่าอ่านหนา เริ่มต้นเรื่องก้านั้นย้ายโรงเรียนมา ธรรมดาที่ก้านั้นไม่มีใคร เพราะไม่มีเพื่อนพ้องเลยต้องเหงาแอบดูเขาเล่นฟุตบอลชอบใจใหญ่ จนมาวินมาเจอแล้วเห็นใจ เลยชวนก้าเล่นด้วย เรียนรู้กัน ก้าไม่เก่งฟุตบอลเลยสักนิด เพื่อนต่างคิดที่แพ้ก็เพราะเขาก้าเสียใจลงโทษที่ตัวเราร้องไห้เศร้า ใต้ต้นไม้เพียงลำพัง ครูอังคณาเลยเข้ามาปอบสอน ถ้าอยากเหมือนเพื่อนจงมีหวัง หากฝึกฝนพลังก้าดังที่ฟัง จะสมหวังกับสิ่งที่เจ้าฝัน วันคัดเลือกนักกีฬานั้นมาถึง ก้านั้นจึงอยากลองลงแข่งขัน เพื่อนเพื่อนนั้นล้วนต่างแปลกใจกัน ก้าประชันความสามารถเก่งกว่าใคร นิทานเรื่องนี้นั้นมีข้อคิด อย่าคิดผิดว่าตัวนั้นเก่งใหญ่ อย่าดูถูกคนทำให้เขาเสียใจ คิดทำใหม่ผูกมิตรดีกว่าเอ่ย คงเพราะว่าเสียงประกอบจะไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง และไม่ใช่เรื่องที่เป็นกฎบีบบังคับให้ต้องใส่ แต่หากใส่แล้ว งานเสียงของเราจะมีความหมายขึ้นทันที ดังตัวอย่างนี้ใส่เสียงประกอบเพื่อความสดใสซึ่งนี่เองเป็นตัวบอกโทนของงานได้ด้วย